ดีใจที่น้ำหนักลงมาที่ชอบมาก ๆ คือเข่าไม่เจ็บแล้วแล้วก็ได้ใส่ชุดสวย ๆ ชื่อสุมิตราคล้ายสังนะคะอายุ 54 จะ 55 แล้วค่ะ พี่ใส่เริ่มเลย 80 ค่ะ ก็เริ่มตั้งแต่ หลังคลอดเมื่อประมาณตอนนี้ลูกอายุ 18แล้วนะคะหลังจากนั้นมาก็เลี้ยงลูกมาเรื่อยๆก็น้ำหนักก็เด้งเด้งเด้งเด้งขึ้นขึ้นลงลงอย่างแรกเลยก็คือ เจ็บเข่าค่ะ เจ็บเข่าใส่รองเท้าส้นสูงเดินขึ้นลงบันไดนวลูกต้องคอยหันมาดูว่า แม่ไหวป่าแม่ไหวป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอเลสเตอรอล ก็จะเยอะ 300 แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดแบบหมอให้กินยานะะแต่มันก็สูงอย่างอื่น แต่ว่าพี่เป็นคนไม่มีโรคประจำตัว มีแต่น้ำหนักอย่างเดียว ที่ตรวจโรคประจำปีทุกปีก็มีคอเลสเตอรอล แล้วก็น้ำหนักเกิน แล้วก็ที่เป็นเยอะๆหน่อย เจ็บเข่า กินมาหลายยี่ห้อทั้งยาลดน้ำหนักเอาไม่อยู่ค่ะ พังมาตลอดน้ำหนักก็เริ่มขึ้นขึ้นขึ้นลงลงเลยลงนี่แทบจะไม่ลงนะ น่าจะขึ้นมาเรื่อยๆ จนเนี่ยแปดสิบพอดีมีน้อง แอร์รุ่นน้องอะค่ะ เขาโพสต์ Facebook ว่าน้ำหนักเขาลง เขามาใส่บอลลูนกับหมอบุญเลิศ ก็เลยโทรคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็ตัดสินใจ 54 ค่ะ ก็ดีใจที่น้ำหนักลงมา แล้วก็ระหว่างใส่เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเราก็ยังทานอาหารได้ แต่ในปริมาณที่มันน้อยแล้วเราก็จะอิ่มเร็วขึ้นอะไรเงี้ย ไม่ไม่ลำบากต่อการใช้ชีวิตเลยอย่างเงี้ยค่ะ ที่ชอบมาก ๆ คือเข่าไม่เจ็บแล้วแล้วก็ได้ใส่ชุดสวยๆเขาก็ดีใจกับเรานะคะที่เราผอมเราดีใจด้วยตัวเองมากกว่า ลูกก็ชอบ ลูกอยากเอารูปแม่เนี่ยให้เพื่อนที่โรงเรียนดูเลย ลูกบอกว่าเอ้ย นี่แม่ฉันผอมแล้วนะ ก็อยากจะให้มาใส่บอลลูนนะคะเพราะว่ามันได้ผลมาก แล้วก็ถ้าเราเมนเทนต่อไปได้เนี่ย คิดว่าเป็นวิธีดีที่สุดเลยอะเพราะผ่านมาเยอะพังมาเยอะเสียไปเยอะแล้วค่ะ อันเนี้ยรู้สึกเลยว่าทุกคนเพื่อนก็เอ้ยแกดีดีดีดีอะไรเงี้ยได้ผลค่ะ เชิญชวนเลยนะคะใครๆที่แบบเอออยากจะมา ไม่ต้องลองค่ะมาใส่เลยรับรองว่าลงแน่นอน โรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI